่มีดอกเสียงเพ่งต้จะเอาใจบ้างอ้าวตอนนี้จะพามาดำเกี่ยวกับเยอรมันทีเรียกับเยอรมันครับไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มาบางทีก็เป็นลอตเตอรี่หมดเลยไม่ได้ถ่ายตอนไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ Indonesia sushi. Pasalamat. Pasalamat ngap kote. Eh. างหน้าให้น้องเสียวหายกลัวอ้วกก่อนแล้วก็ไปกินเครื่องบินพากลับเครื่องบินนะ ับก่อนนั่นแล้วลองเพลงอันละร้องเพลงก็สุดโดนเรียกระซิบนั่นแหละเออก็นั่นแหละจะาคือว่าเออจะก็คือมาใส่เจะจะไม่ขี้เหรียญให้ยังจ ฮะสิบห้านาทเอาเร็วแท้ขอละสองชัเาไปต่อเขาตัวเดี๋ยวจ่างวาเถอะเาเข้าไปเข้าแล้วก็าไมเขาไว่าเขาก็นับไม่ตัวหอเขาก็นับไม่ที่สุดตัวโอ้ บอกแล้วมันต้องมันแน่เลยครั้งแรกในชีวิตที่รักเหมือนกันนะครั้งแรกที่ขับเอง ครั้งแรกที่ขับเรือเอง ชั่วโมงนึงแล้วเหรอคือเร็วแต่ตอนนีอว่ากจเขานากี่นี้เส้นชั่มงเดียไปกี่นี้จะนี่ยางเอาขวากระยาน เมาเรือนอะมองเรือเข้าเขาบองได้บัน มองอะไรมัน ฮะ หรอหรือว่าอะไรเราเใส่ตาลมทองแดงแดงไอ้สีแดงแดงไหมพูนพูนออสเตรเลียออสเตรเลียเฮ้ยดอยชแลนด์ เสือเสือพื้นหมอนใบโอ้ยรถไฟฟ้า เขาเป็นลายไทยอ่ะ เห็นไหมน่ะ หลังคาโบสถ์เป็นลายไทยเลยนั่นน่ะเสียดายแหละไปอดนีแล้วก็ไปเศร้าอันหน้าปั้นมาดิ เน้ปานมันจะถือกเออแน่้ปานมันถือกเจ้าที่รักแน่้ปานบ่จักบาทเองเด้ แล้วเจ้าก็สามารถเล่นน้ำได้มันสิละแม่น้อยนี่สิแม่น้อยคือเขาฮะย่า ก็นั่นแหละ เขาท่าหรือว่าล้ลงอีกลดลงอีก มันแมนอยู่บ่ชั่วโมงหนึ่งว่ามันจะเบิ้งนาฬิกาผิดสิแล้วอยากต่อสิ โมแมนหมายถึงเขาบอกที่เขาอ่านต่อแล้วอยากต่อบอกเขาเธอบอกเขาเขาประกันนั่นไว้ มันแมนอยู่บ่ชั่วโมงหนึ่งเพิ่มเด้